เสรีกัคนที่ยังรักแฟนเก่าทุกคนเลยแล้วกันนะฮะ you. love. Sandık tarla mı?